สวัสดีครับ ชื่อของฉันคือบ อสโก 博西哥屌你老母臭花喺呢一条 Bosham 频道系适合俾九十岁以上嘅硬高硬 T，即系响佛历二千四百六十七年或者以前出世，嗰啲已经闻见棺材香，就快见上帝嘅老鬼睇。 佢哋後生嗰時住過響暹羅、石礫、省城啦香港，攞白頭飛機炸佢哋唔死。着草得快唔使俾共產黨洗劫晒成副身家。等我哋大家響釘改拉柴前，會未夠擺做鬥機過時，睇過啲影或戲，勞官戲子伶人，幫拖做片嘅老友記都係響成租蝕， 豬啦龍共，Hong Kong U，讀過幾個前書嘅耶穌教徒，所以訂閱呢、個。 Bosham 頻道嘅老友記，假設都係校友，大家都係講嘅搶廣府話啦埋暹羅話。 ขอบคุณมากครับ ลาก่อนครับ